พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือน ธาตุอาหารสูงอัดเม็ด ปุ๋ยมูลไส้เดือนอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชครับซึ่งโดยทั่วไปเป็นแบบผงละเอียดใช้งานไม่สะดวกและสิ้นเปลืองเพราะละลายไปกับน้ำง่าย ปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบอัดเม็ดจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ แต่การผลิตในระดับอุตสาหกรรมนั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆ ครับ ต้องให้ได้คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติด้วยครับ บริษัทโนวากรีน พาวเวอร์ ซิสเต็มจำกัดร่วมกับนักวิจัย สวทช พัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนธาตุอาหารสูงอัดเม็ด ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ปุ๋ยมีค่าองค์ประกอบเชิงเคมี ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอินทรีย์วัตถุการย่อยสลาย และดัชนีการงอกของเมล็ด ผ่านเกณฑ์ตามประกาศกรมวิชาการเกษตรและเกณฑ์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ โดยสูตรปุ๋ยที่ได้นำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีอัดเม็ดปุ๋ยซึ่ง